จากหาสถานที่ถ่ายทำได้แล้ว ถ้าเราต้องการทำฉากนะคะ เราก็มีทฤษฎีหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับฉากนะคะว่าก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าความหมายของฉากคืออะไรก็คือเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับตัวละคร นะคะซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อจะเน้นความขัดแย้งหรือการกระทำของตัวละครนะคะ ซึ่งบอกให้ทราบถึงสถานที่เวลานะคะแน่นอนเลยว่าในเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยฉากยังแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเวลานะคะให้เห็นสภาพแวดล้อมของตัวละครอย่างเด่นชัด แล้วก็ต้องทำให้ทราบเลยรู้ว่าอันนี้นะภายนอกอันนี้ภายในอยู่ในเมือง อยู่นอกเมือง อันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นความฝันนะคะ คุณสมบัติของฉากเนี่ย มันจะต้องเปิดเผยความสำคัญของคนสองคนหรือคนหนึ่งคนกับที่อยู่อาศัยนะคะ สามารถแสดงให้เห็นตำแหน่งหน้าที่การงานสถานที่ทำงานอำนาจตำแหน่งของคนในละครเรื่องนั้นนะคะ และช่วยให้ผู้ชมเนี่ยสามารถเพ่งสมาธิไปที่บุคลิกของตัวละครได้นะคะ ส่งเสริมกันมากนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยคุณสมบัติของฉากเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสัญญลักษณ์หรือรวมความสนใจไว้บนหน้าจอที่แสดงนะคะการจัดตำแหน่งตัวละครให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะในเรื่องของการ composition นะคะสามารถครอบนักแสดงให้อยู่ในกรอบที่เราต้องการที่จะเน้นให้จำกัดพื้นที่ตรงนั้นไว้ได้นะคะ คุณสมบัติ ของฉากต่อมาก็คือต้องเอื้ออำนวยต่อนักแสดงนะคะ ไม่ใช่ฉากนั้นมันจะไปข่มตัวละครให้ด้อยไป หรือไปข่มเสื้อผ้าที่ตัวละครสวมใส่นะคะ ฉากจะต้องไม่มีอุปสรรคต่อการวางตำแหน่งของตัวละครนะคะ และไม่ควรหักเหความสนใจจากผู้ชมนะคะ จากการกระทำของตัวละครไปยังฉากนะคะ นอกจากนี้เนี่ยฉากยังต้องช่วยเสริมเนื้อหานะคะแล้วก็เหตุการณ์ของตัวละคร นะคะไม่ควรปิดบังเนื้อหาของเหตุการณ์ แล้วก็ควรจะมีความเรียบง่ายนะคะในการออกแบบในการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ยึดหลักว่าใช้น้อยชิ้นแต่ได้เรื่องราวมากที่สุดค่ะนะคะรูปแบบของฉากเนี่ยมันจะเป็นแบ่งออกเป็น2 2กลุ่มนะคะก็คือโครงสร้างด้านหน้าของฉากนะคะก็คือเอาหลาย ๆส่วนมาประกอบกัน เพื่อสร้างเป็นสถาน เป็นสถานที่เป็นสิ่งแวดล้อมในตัวละครนะคะหรือเป็นแบ็กกราวของละครนะคะ โครงสร้างด้านหน้านี้เป็นแนวทางการออกแบบฉากจากการสร้างฉากนะคะ ซึ่งมีส่วนที่สัมพันธ์กับสไตล์ของการแสดง แต่ละสไตล์ การเคลื่อนไหวของนักแสดง สถานการณ์ต่างๆ ของเรื่องมีความผูกพันกับรูปแบบฉากโดยตรงค่ะ ประเภทของฉากนะคะแบ่งเป็น 2 ประเภทก็คือ ฉากภายในฉากภายนอกนะคะ อุปกรณ์ฉากเนี่ยจะประกอบด้วยวัสดุหลายชนิดนะคะนำมาประกอบกันเป็นฉากนะคะ เสร็จแล้วก็สามารถถอดไปเก็บได้ แล้วก็นำมาใช้ครั้งใหม่ได้นะคะ ถ้าอุปกรณ์ประกอบฉากเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในฉากนั้นนะคะ เช่นในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงของใช้เป็นต้นนะคะ แล้วอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะประสบปัญหาก็คือว่าถ้าอุปกรณ์ไหนเนี่ยมีราคาแพงชำรุดง่าย หรือมีน้ำหนักเกินหรือขนาดใหญ่มากเกินไปเนี่ยเราต้องสร้างของเทียมขึ้นมา ซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยต้องมีบัตเจ็ตค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกนะคะ บางครั้งก็ใช้เช่าและยืมก็มีนะคะ ฉากหลังหรือแบ็กกราวเนี่ย เป็นสิ่งจำเป็นค่ะที่จะต้องช่วยเสริมให้บรรยากาศเนี่ยมันเกิดความลึกของภาพนะคะเเราสามารถใช้เป็นภาพเขียนก็ได้ค่ะนะคะ หรือใช้ภาพถ่ายเป็นฉากหลังหรือการฉายภาพไปจอด้านหลังก็ได้ อันนี้ก็นิยมใช้อยู่กันนะคะ แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็สร้างเป็นฉากจริงนะคะอยู่ข้างหลังเพียงแต่ว่า ใช้ในเรื่องของการภาพลวงตา ก็คือทำให้ฉากหลังมันมีขนาดค่อยๆเล็กลง มันก็จะเห็นเป็นความลึกนะคะ แล้วก็ใช้ฉากไซโครามา นะคะ อย่างที่เรากล่าวมาข้างต้นค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะ ก็ขอจบหัวข้อของฉาก แต่ฉากยังไม่จบนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของฉากต่อไปอีกค่ะ